สวัสดีครับสองพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปนี้ผมจะมารีวิวพระกลิ่ง สุทธาสีโรที่ระลึกฉลองอายุครบ6รอบ 72 ปีของหลวงพ่อทอง สุทธาสีโรวัดบรรนไยจังหวัดนครราชสีมานะครับมาติดตามชมรายการจำนวนจัดสร้างนะครับ ว่ามีกี่รายการด้วยกันนะครับ และช่องทางการหาเช่าบูชา ว่าสามารถหาเช่าบูชาได้จากช่องทางไหนนะครับเนื้อหาเป็นยังไง เดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ ซึ่งพระกลิ่งสุทธาสีโรนะครับ ซึ่งรุ่นนี้ได้มีพิธีบวงสวงเททองน้ำเลิกไปแล้วนะครับ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564ณวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศ จังหวัดนครราชสีมานะครับ โดยมีหลวงพ่อทองเป็นประธานในพิธีนะครับเดี๋ยวมาดูใบรายการจองของวัตถุมงคลนะครับ ว่าทั้งหมดทั้งมวลมีอยู่ด้วยกันกี่รายการด้วยกันนะครับ เดี๋ยวมาดูเนื้อหาในใบรายการจองกันเลยนะครับ ซึ่ง ในใบรายการจองนะครับ จะมีอยู่ด้วยกัน 15 รายการด้วยกัน ซึ่งรายการแรกนี้จะเป็นเนื้อทองคำฝังตะกุด3ดอกนะครับ สร้างเพียง 9 องค์เท่านั้นนะครับ ส่วนรายการที่ 2 นี้จะเป็นเนื้อทองคำก้นทองคำนะครับ ก็จะมีรายการแถมด้วยนะครับ แถม เนื้อทองคำก้นตะกุดทองคำหนึ่งองค์ แล้วก็เนื้อชนวนก้นเงิน 10 องค์นะครับ ส่วนรายการที่ 3 นี้จะเป็นเนื้อเงินก้นเงินนะครับ สร้างอยู่ที่ 299 องค์นะครับ รายการที่ 4 นี้จะเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีก้นเงิน สร้างอยู่ที่ 499 องค์นะครับรายการที่ 5 เนื้อนวะก้นเงินสร้างอยู่ที่ 999 องค์รายการที่ 6 เป็นเนื้ออัปกาก้นทองทิพย์สร้างอยู่ที่ 1499 องค์ รายการที่ 7 นี้เป็นเนื้อสำลิดก้นชนวนนะครับสร้างอยู่ที่1999องค์รายการที่ 8 เป็นเนื้อทองพันช่างทองทิพย์สร้างอยู่ที่ 2,999 องค์ รายการที่ 9 นี่เป็นเนื้อทองแดงก้นทองแดงสร้างอยู่ที่2,999 องค์ ส่วนรายการที่ 10 นี่เป็นชุดกรรมการคระเลข รายการที่ 11 เป็นเนื้อ เหล็กน้ำผีฝังตะกุดทองคำสองดอกนะครับสร้างอยู่ 99 องค์รายการที่ 12 เป็นเนื้อเป็นเนื้อเหล็กเปียกฝังตะกุดทองคำหนึ่งดอกสร้างอยู่ที่ 299 องค์ สำหรับรายการที่ 13 เป็นเนื้อชนวนฝังตะกุดเงิน 1 ดอกสร้าง 499 องค์รายการที่ 14 เป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้ง ฝังตะกุดเงิน1ดอกนะสร้างอยู่ที่1,999องค์ แล้วรายการที่ 15 นี่เป็นชุดนำเลิกนะครับรายการชุดนำเลิกนี่ก็จะมี 15.1 เนื้อเงิน 99 องค์ รายการที่ 15.2 เนื้อนวัต299 องค์ แล้วก็ รายการที่ 15.3เนื้อเนื้อชนวน สร้าง 999 องค์นะครับ นี่ก็จะเป็นรายการจำนวนการจัดสร้างทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวมาชมรูปตัวอย่างขององค์พระกลิ่งกันนะครับว่ามีเนื้อหาเป็นยังไงนะครับ ผมก็จะมีแค่เฉพาะบางรูปบางเนื้อเท่านั้นนะครับ ที่ผมสามารถหามาได้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับ รูปนี้จะเป็นเนื้อทองคำนะครับ เนื้อหาก็ตามรูปภาพเลยนะครับ สวยงดงามเลยทีเดียวนะครับจำนวนจัดสร้างก็ไม่มากด้วยนะครับ รุ่นนี้นะครับสร้างน้อยด้วยครับนี่จะเป็นรูปด้านหลังครับเนื้อทองคำตรงฐานด้านล่างนี่จะเขียนเป็นหกรอบนะครับ สุทธาสีโร ถัดมานี่จะเป็นรูปเนื้อนวะนะครับสวยเลยทีเดียวงดงามเลยทีเดียวนะครับนี่จะเป็นรูปด้านหลังนะครับ ของเนื้อนวะ ถัดมานี้จะเป็นรูป เนื้อเหล็กน้ำพีเนื้อสวยคมชัดเนื้อหางดงามเลยนะครับนี่เป็นรูปด้านหลังนะครับ ของเนื้อเหล็กน้ำพี รูปถัดมานี่เป็นเนื้ออัตปก้า หรือเนื้อเงินนี่ผมไม่แน่ใจเนื้อจำนวนการจัดสร้างนี่ไม่มากเลยนะครับ ดูจากใบรายการจองแล้วสร้างน้อยมากนะครับ รุ่นนี้นะครับพระกิ่งสุทธสีโร ฉลองอายุ6รอบ 72 ปีเนี่ยนี่ก็เป็นรูปตัวอย่างของอีกหนึ่งเนื้อนะครับ ถัดมานี้เป็นรูปของเนื้อทองแดงนะครับรุ่นนี้ผมก็เช่าเข้ามานะครับ จองมาจากศูนย์จองนะครับซึ่งชื่อศูนย์จองนี่เพียงศบตานะครับ ลองเข้าไปเซิร์ชหาดูนะครับชื่อ Facebook นะครับ เพียงศบตาเขาเป็นศูนย์จองอยู่นะครับ ผมก็เช่าเข้ามานะครับ ท่านไหนสนใจก็ทักทายเขาเข้าไปได้นะครับ ตอนนี้กำลังเปิดจองยังไม่ปิดนะครับ ยังมีให้จับจองเช่าบูชาอยู่นะครับ